ทุกวันที่มีเดินซ้ำไปและซ้ำมาเป็นอีกคืนเช่นเคยรำเชยแต่แสงจันทร์มันเป็นที่แสนไกล ไม่นึกเลยว่าเป็นเธอ เธอเพลิดใจ ไม่มากไป ไม่น้อยไปฝังอยู่ในแผลใจ แต่ข้างในฉันล่วงหลอกช่วยไม่ออกใจนี้